นั่นแหละสวยครับ ยังไง เออ ไปอีกต่อเนื่องไปอีก เออ ไปอีก นั่นแหละ เออ ไหลไปครับโอ้โหเงินรางวัลช็อตนี้เงินรางวัลซุปเปอร์มิกานะร้อยบาทท่านผู้ชม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 เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ แล้วก็คราวนี้กลับมาเล่นเกมเกมนี้นะฮะ ตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะฮะที่อยากให้ผมทำเกม h a วเอียนทิกินะเป็นเกมใหม่ของทางค่าย PG นะฮะก็ใหม่ล่าสุดนั่นแหละก็ลองมาจากเกมสงการนะฮะ เดี๋ยวผมจัดให้นะท่านผู้ชมนะอ่ะขออนุญาตไปที่เบ็ด 3 บาท 10 ทีก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ ค่อยๆหมุนไหลกันไปนะฮะท่านผู้ชมนะ ขอยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับ ท่านผู้ชมนะ เสียดายนะฮะ เกมนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะครับ ผมก็มาลุ้นเอาในการหมุนนอกเอาเท่านั้นนะโอ้หมดไวจัดนะฮะท่านผู้ชมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยนะฮะ ขอเพิ่มเด็ดไปเลยนะฮะสิบาท 10 ทีนะฮะท่านผู้ชมนะ ใจเย็นๆใจเย็นเราเล่นอย่างมีสตินะฮะท่านผู้ชมนะอย่าไปเล่นแบบไม่มีสตินะหมดได้นะครับผมหมดไม่รู้ตัวได้เลยนะฮะโอ้โหเงียบเหงาจัดนะฮะท่านผู้ชมนะ หมดไวจัดนะฮะท่านผู้ชมขอเพิ่มเบ็ดไปที่ 20 บาทบ้างนะครับ เออไปอีก10 ดอกนะฮะเปิดเทอร์โบด้วยช้าเหลือเกินนะฮะใจคอใจคอเราไม่มาเลยนะฮะท่านผู้ชมไป 30ยาวๆไปเลยครับผม เห็นเขาว่าแตกดีนะฮะท่านผู้ชมแล้ว ผมเคยมารีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับครั้งแรกก็แตกดีเหมือนกันนะครับ แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหดูเงียบกริบเลยนะครับ เงียบกริบเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ ใจคอ เงียบกิ๊บเลยนะครับ หเงียบคลิปจริงนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเปิดสูตรแล้วนะท่านผู้ชมนะ ขอเพิ่มเบ็ดไปเลย 30 บาท 10 ทีนะฮะท่านผู้ชม ได้ก็ได้ไม่ได้ก็มันก็ต้องได้แล้วครับ เปิดสูตรขนาดนี้ก็ไปครับเเกมนี้นี่มีฟีเจอร์น่าสนใจนะครับ เห็นช่องช่องที่ 3 กับช่องที่4นะฮะตรงกลางๆเนี่ยฮะถ้าสมมติว่า มันมีหน้ากากสีทองนะฮะ แล้วก็สีทองลงมานะฮะอย่างเงี้ย แล้วคอมโบนะครับ มันจะมันจะไหลลงมาเนี่ยนะครับไหลลงมานะครับ แล้วถ้าคอมโบไปเรื่อยๆมันก็จะไหลไหลไหล ไหลไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชม โอ้แต่ตอนนี้คือเงียบกิบเลยนะฮะเบ็ด30 บาท ไปอีก10ทีนะฮะท่านผู้ชมนะ ใจคอเนาะ นี่ยนะฮะเอาเอาเอาเอายังไงครับ ยังไงครับ โอ้โห มาหลอกกัน โอ้โหเอาได้ลุ้นแล้วนะฮะ ได้ลุ้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมได้โอ้โห มาหลอกผมอีกแล้วนะ เอาบทจะมา ก็มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ บทจะมาเขาก็มาแล้วนะครับ 12 หมุนนะฮะท่านผู้ชม 12 หมุนนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นเช่นไรนะครับ โอ้โห ตอนนี้ยังเงียบกริบเออ ไมให้ผมหน่อย ไม้ให้ผมหน่อยนะฮะ โอ้โห ปลายคอมโบไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ เออ ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะ เออ ไปเลย นั่นแหละ ยังไงเต็มเปล่า โอ้โหยังไงไหลลงมาอีก สวยนะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้ยาวๆเลยฮะโอ้ยเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับช็อตนี้ 2,070 บาทแล้วนะฮะท่านผู้ชมกลับมาได้กำไรบ้างแล้ว โอเคไปต่อเนื่องครับ ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะเออ ไปอีกครับไปอีกนั่นแหละเต็มโกฟต้องงั้นครับท่านผู้ชมโหพอบทจะมาแล้วเขามายาวเลยนะฮะท่านผู้ชมดูเดูเอดูเอาเองแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนัเงนรางวัลซุปเปอร์ไม่กาอีก3,240บาทโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยได้เลิกแล้วนะได้เลิกแล้วนะไปอีกครับไปอีก อีกหมุนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม ขอคอมโบยาวๆ เหมือนกับรอบเมื่อกี้ที่ผ่านมาหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โหอายะเงินรางวัลรวมนะครับ 5,536 บาทนะหมดบทจะมาเขามาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอพอพอพอพอพอ เฮ้ยโอ้โห ท่านผู้ชมเอ้ยจากที่ได้มาเมื่อกี้รวดหายหมดรวดเร็วมากเลยนะฮะผมขออีก อีก 30 เลยแล้วกันนะครับ กับแบ็40 อ่าโอเคไหลไปครับ โอ้โห ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะฮะ โเออ ยังไง ยังไงครับ ยังไงคอมโบยาวๆไป คอมโบยาวๆไปนะฮะท่านผู้ชม คอมโบไปอีกนั่นแหละ คอมโบไปอีกนะฮะท่านผู้ชมเออตอบโอ้โห ไม่ต่อแล้วนะโอ้ย นั่นแหละสวยครับ ยังไง เออ ไปอีกต่อเนื่อง ไปอีก เออ ไปอีกนั่นแหละ เออ ไหลไปครับโอ้โหเงินรางวัลช็อตนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกานะ4,200บาทท่านผู้ชมพอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะเออ เกินคาดนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะเกมสล็อตเล่นได้เราต้องควรพอแล้วนะฮะ ต้องเลิกก็ วันนี้นำเงินทุนมาแค่ 3,000 กว่านะครับท่านผู้ชมแตกไปหมื่นหนึ่งก็พอดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะยังไงสำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรนะฮะ ยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้ว ผมจัดให้นะท่านผู้ชมนะ ก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะท่านผู้ชมนะแล้วอยากให้ทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับ วันนี้ขอตัวลาไปใช้เงินก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะเล่นอย่างมีสตินะครับเล่นได้รีบถอนนะครับ ผมอย่าไปจมนะฮะไปแล้วครับ สวัสดีครับ